Thank you. รียนภาษาอังกฤษเพื่อสำนักงงานกับอาจารย์ปริยาภาค่ะ สัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ในการรับโทรศัพท์กันนะคะ เชื่อว่า ทุกวันนี้ชีวิตการทำงานของเราต่างขาดโทรศัพท์ไม่ได้ โทรศัพท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ชีวิตการทำงานของเราเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ มากหรือน้อย ลองตั้งคำถามกับตัวคุณเองดูนะคะ ในวันหนึ่งหนึ่งคุณใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจกี่ครั้ง คุณใช้โทรศัพท์ติดต่อกับใครบ้าง หากชีวิตการทำงานของคุณไม่มีโทรศัพท์จะเกิดอะไรขึ้น และคุณเคยมีประสบการณ์การรับโทรศัพท์ที่เป็นการรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่า คนไทยส่วนใหญ่นะคะเมื่อรับโทรศัพท์แล้วได้ยินภาษาอังกฤษ ก็มักจะตื่นเต้น หูอื้อ ยิ่งเวลาตอบกลับยิ่งติดขัด ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี รับโทรศัพท์ฝรั่งทีไรขวัญหายทุกที ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ อาจารย์มีความตั้งใจให้บทเรียนนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะและนำไปใช้ในการรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ซึ่งทักษะที่พูดถึงนี้จะรวมไปถึงการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง การเรียนรู้ประโยคที่สามารถรับมือเมื่อต้องรับโทรศัพท์ การสอบถามและถ่ายทอดข้อความอย่างตรงประเด็น รวมไปถึงการใช้น้ำเสียงสำเนียงความเป็นมิตร และความเร็วในการพูดโทรศัพท์ค่ะ ตอนที่ 1 การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง how to read English telephone number ถึงแม้ว่าหมายเลขโทรศัพท์จะประกอบไปด้วยหมายเลข 10 หมายเลข ตั้งแต่หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 0 to 9 แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราพูดโทรศัพท์แล้วเราพูดไม่ชัดเจนอาจจะทำให้คนปลายสายสับสนได้นะคะ หรือถ้าในเชิงการทำงานหรือธุรกิจก็อาจจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้นะคะค่ะเรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ด้วยกัน และใช้ให้ถูกต้องกันนะคะ เราอ่านเลขศูนย์ในภาษาอังกฤษเราจะอ่านได้ 2 แบบก็คืออ่านแบบ zero หรือ o แต่ถ้าหมายเลข ที่มันติดกันอยู่ 2 ตัวขึ้นไป อยู่ 2ตัวเราจะอ่านว่า double อย่างเช่นถ้ามีหมายเลข 3 2 ตัวติดกันเราจะอ่านว่า double three แล้วถ้าเกิดว่ามันมีหมายเลข 3 ตัวติดกันเราจะทำยังไงล่ะคะ ค่ะสำหรับการอ่านหมายเลขที่มันติดกัน 3 ตัว เราจะใช้คำว่า triple อย่างเช่นถ้ามีตัวเลข 6 อยู่ 3 ตัวติดกันเราจะอ่านว่า triple six สำหรับเบอร์มือถือในประเทศไทยนะคะ จะประกอบไปด้วยหมายเลข เช่น 081 531 7512 เวลาอ่านนะคะอยากจะให้ฝึกอ่านออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน อ่าน 3 ตัวแรกก่อน ตามด้วย 3 ตัวต่อมา แล้วจากนั้นก็เป็น 4 ตัวหลังติดกันค่ะ อย่าลืมนะคะ อ่านแล้วหยุดจังหวะหายใจนิดนึงด้วยนะคะ ทีนี้เรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนทริป triple two five five double four eight six two four two five double nine double six five seven two four two สุดท้ายเรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะ โดยใช้ประโยคที่ว่า my telephone number is my company telephone number is สาระน่ารู้ get on telephone คำว่า get on เป็นคำกริยา ถ้าเราใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์ จะมีความหมายว่ายกหูโทรศัพท์ หรือเริ่มคุยโทรศัพท์ ซึ่งก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า pick up และสำหรับสำนวนที่ใช้ในการวางหูโทรศัพท์ หรือวางสาย เราจะใช้คำว่า get off หรือ hang up ยกตัวอย่างนะคะ ในกรณีถ้าถูกตัดสายหรือสายหลุด เราจะใช้คำว่า cut p u l l i n g the plug on prank phone calls การป้องกันโทรศัพท์ก่อกวน It starts off like any other phone call. The person on the other line says hello However, this is where any similarity to a normal phone call ends. The unknown caller doesn't identify himself or herself. Instead, he or she may make a joke, scream at you, or just hang up the phone. Congratulations! You have just become the latest victim of a prank call การเริ่มต้นจะเหมือนกับการโทรศัพท์ปกติทุกประการ อีกฝ่ายจะพูดว่า hello จากนั้นก็จะสิ้นสุดการโทรศัพท์แบบปกติ โทรศัพท์ปริศนานั้นจะไม่บอกว่า เขาหรือหล่อนคือใคร แต่เขาหรือหล่อนอาจตะโกนใส่คุณ หรืออาจจะวางสายไปเลย ยินดีด้วย คุณเพิ่งตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดของโทรศัพท์ก่อกวน A prank call is a childish or immature trick played on the phone. Prank calls probably go back all the way to the invention of the telephone. Some say that as soon as the telephone began, to gain popularity, people began to use it to play tricks on their friends. One example of a prank call is the joke Is your refrigerator running? Yes, it is. Well, why don't you go and catch it? หรือการแกล้งแบบไม่รู้จักโต ทางโทรศัพท์ คงจะต้องนับย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์ มีผู้กล่าวว่า เมื่อโทรศัพท์เริ่มแพร่หลายทั่วไป ก็เริ่มมีคนใช้โทรศัพท์ในการแกล้งเพื่อนๆ ตัวอย่างหนึ่งของโทรศัพท์ก่อกวนเป็นเรื่องตลกที่เล่าต่อกันมา ตู้เย็นของคุณกำลังทำงาน มีความหมายเดียวกันกับคำว่าวิ่ง อยู่หรือเปล่า ใช่ ทำงาน วิ่งอยู่ อ้าว ถ้างั้นทำไมไม่จับมันกลับมาล่ะ Today caller ID and new technology have made prank calls less common a development most people around the world welcome ในปัจจุบันโทรศัพท์แสดงหมายเลขและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้โทรศัพท์ก่อกวนน้อยลง ความก้าวหน้าในด้านนี้เป็นที่ยินดีของผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลก Thank you.